สวัสดีค่ะ วันนี้เวลาสั้นๆนะคะ ที่อยากจะพูดถึงอาจารย์สัตพลนะคะ อาจารย์แบงค์ค่ะ คือเป็นองค์รวมทั้งหมดของความรู้ในเรื่องตลาดออนไลน์ เป็นผู้ที่เรียกว่ากูรูค่ะ รู้จริง รู้จริงรู้ลึกนะคะ แล้วก็รวมทั้งการปรับ mindset อะไรต่างๆเรียกว่าเป็นองค์รวมได้ทั้งหมดเลย ไม่ต้องไปที่ไหนอีกเลยค่ะ ถ้าเกิดสนใจเรื่องการตลาดออนไลน์ แล้วต้องมาที่นี่ที่เดียวเลย ค่ะกับอาจารย์แบงค์อาจารย์สัตพลจันนรงค์นะคะ ที่สมาคมอีต้าค่ะ ไลค์และแชร์กันเลยนะคะ แล้วก็หรือโทรมาติดต่อกันได้เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ